อ่ะ วันนี้เรามาอยู่กับ Call of Duty United Offensive นะครับ มันก็คือ Call of Duty ภาคแรกนั่นเอง ไหนตบมือสิตอนนี้มันเป็นเวลาตีสองแล้วนะ ใกล้ตีสามโทรศัพท์ก็ชาร์จอยู่ เราเลยมาหาอะไรเล่นรอเข้าเวลาเพราะผมคิดว่ามันมันเกินเวลา้จะนอนแล้ว ผมนอนตอนประมาณสองทุ่มแล้วมันตื่นเที่ยงคืนกูหวังว่ามันจะตื่นสักตีสองตีสามแล้วมันเสือตื่นเที่ยงคืน แล้วกูก็นั่งต้มมาม่าก็นั่งทำงานภาษาอังกฤษนะ โวแคปหนึ่งอะทำกันยังโวแคปหนึ่งอะทำยังฮะทำยังก็วันนี้เรามาอยู่กับเกม Call Duty นะฮะผมเดาว่ามันน่าจะเจาะกลุ่ม แฟนคลับกลุ่มหนึ่งได้เลยนะแล้วก็มันเริ่มเล่นกันเลยผมว่า วันนี้ผมตายแน่เพราะว่ามันมีหลายวิชามากที่ผมจะว่าไม่ชอบบอกก็เออใช่ก็ไม่ชอบมันแหละ ก็ไม่เชิงไม่ชอบอะแต่รู้สึกว่ามันเรียนยากเกินไปเช่นชีวะฟิสิกส์อะไรเงี้ยเออชูดจัวสกิลเลเวลอะกินฮอนอ่ะกินฮอนอ่ะกินฮอนคืออะไรเหมือนว่าผมจะไปเรื่องหมดดูโอมานะ ไม่รู้มันใช่เปล่ามันอยู่ในไฟล์ที่ผมโหลดมาเชื่อแต่ว่าภาพนี่ ก็ก็ดูดีอยู่นะภาพอะแต่มันก็เป็นเกมเก่าแล้วไงสองพันสองพันสามหรือเปล่าจำไม่ได้ Click to start the mission Battle of ฮะ All l i g h t นี่คือ Battle คืออะไรวะอ่าไอเฮียกูไปไม่ทันซาร์พวกเรา ไอเฮียแค่กดไปไม่ทันเลยนะอ้าว เอาเป็นว่าเราขึ้นซับด้านบน โอเค เราขึ้นทาด้านบนแล้วกันชิปนี่คือทำอะไร กด C เพื่อเพื่อหมอบเหรอ กดสเปซเพื่อยืนแล้วก็กระโดดว้าวแล้วกดกดคอนโทรลเพื่ออะไรอ่ะ เพื่อหมอบ งงไอ้เหี้ยเล็งตะขบนี่นี่เลย เหี้ยมันยิงกูยิงโดนได้ไงวะ เดี๋ยวภารกิจเราคืออะไรภารกิจกูคืออะไร เอ้า เอาเะกินพร้อมพีแล้วอ่ะกับฐานไอ้เหี้ย เดี๋ยวกู กูเล่นสโคบตอนไหนเนี่ย แย่สุดเลยไม่กูตาย แย่สุดเลยวะ นี่เออเราสกิปเรื่องไ้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ดูอีกทีตอนต่อครับก็ตอนแรก ก็คิดว่าจะฝึกสกิลภาษาอังกฤษอย่างที่นี่แต่ว่า ซาร์ดนี่คือใคร คือกูอ่ะกูชื่อซาร์ดอ่ะไอ้ชื่อซาร์ดซีซีซาร์ดอะไรเงี้ยอ๋อ เราต้องไปปราบศัตรูแล้วกลับมาที่รถเอาไว้ไรงี้เออโคตรเจ๋งเลยเงี้ยมึงมึงย่องก็ทำขวดเหรอมึงคิดว่ามึงเก่งเจ๋งมาก โครงเลยไได้ปะได้ปะได้ปะโอ้โหฟัก ฟักนอดอะไรเงี้ยตัวเยี่ยอะไรเนี่ย เอาเต็มทีปอปีแล้วไอ้เหียกูไปกดโดนคอนโทรอีกแล้วอ่ะรูรู้ว่าคอนโทรมันวิ่งอ่ะทำไมล้มเลินทำไมมีคนยิงเหรอทำไมล้มเลินเออยิงเพื่อนได้ไหมฉันอยากยิงเพื่อน ไอ้เหี้ยรถกูระเบิดกวนตีหน่อยม้งอ่ะกด F เพื่อเพื่ออะไรตี่กูต้องนั่งเฮียอะไรเนี่ยรถรถถังรถปืนกล นี่ยิงเลิน ยิงเลินยิงเลินยิงเลิน เราเล่นเกมเพื่อเราตื่นตัว ตื่นตัวไอ้ยิงเลนยิงเลนเราต้องใช้รอลิงอ่ะทุกทุกอย่างครับทุกอย่างต้องมีรอลิงยิงเลนยิงเลนยิงเลนไปละจ้าไปละจ้ายิงเลนเราไม่รู้สตอรี่ เพราะว่าตอนที่มันขึ้นสตอรี่ตอนแรกอ่ะผมจำได้มันจะมีเกี่ยวกับว่าเราแพ้สงครามหรือสักอย่างอ่ะผมจะได้พัฒนาผมไปเสิร์ฟว่าอาชีพอยู่มันแปลอะไรซึ่งผมก็ ข้ามไปเพราะว่าตอนนั้นผมเอาเวลาไปเซตอัพโปรแกรมตัดต่อ ไม่ใช่ตัดต่อโปรแกรมอัดอัดคลิปก็เกมบาร์แหละครับเอาเฮียอะไรมากเลยกับคนอย่างกูอะยาเลยยาเลยอะไรวะ almost got it modem อ f f ไอ้เฮียแล้วกูจะออกไงน่ะแราว่าเกิดจะไปได้แล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึง แตกหนึ่งตัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยว้าวทำมันยิงเก่งวะไม่เห็นไม่กูไม่เห็นมีคอร์สทหารอะไรเงี้ยเราทำทำไมกูไม่มีคอร์สฝึกทหารนะไอ้เหี้ย กูเป็นหน้าใหม่ในสงครามแล้วเว้ย มึงควรมีคอร์สฝึกการรบไปกูหน่อยดิ หรือว่าที่กูยิงอยู่นี่คือพวกตัวเองวะไอ้เหี้ยกูกูเริ่มรู้สึกสังหรณใจไม่ดีแล้วะไอ้หน้ายี่คนไหนมันแอบเข้าหลังนี่ นี่งานนี่งานตายสันนี่งานนี่งานยาเลยยาเลยอ่านี่ ยิงเลินยิงเลินกระสุนมีจำกัดไหมล่าสังหรไม่ดีเลยอเฮียล่าสังหรไม่ดีว่าจะกดาได้ไ้เฮียถ้ามันถ้ามันรีโหลดให้ที่กูแย่เลยนะกูกู ยิงไปเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้โหกับระเบิดไอ้เหี้ย มึงเห็นกูเป็นใครไหนเยอะกูหน้าใหม่นะเว้ยสำหรับเกมเนี่ย FPS นี่กูหน้าใหม่นะเว้ย กูจะไปหลบระเบิดขนาดนั้นได้ไงวะ อ่า นี่ยิงเลินยิงเลินอ้าวอันนี้แคมป์กว่ะเบลลี่ไฟนอตพีทอร์เลตฮะอ้าว เมื่อกี้ยิงเพื่อนอ่ะเขาตายแล้วเอนเดอร์ มัน มัน มัน มันอ่านไม่ทันครับ มันอ่านไม่ทัน พิมพ์ที่อะไรกูอ่านไม่ทัน ได้เฮียเอ้ยเฮียเมื่อกี้เราถึงฐานแล้วเอาเป็นว่าตอนแรกเราออกมาจากที่สมรภูมิแล้วเราก็กลับมาถึงฐาน ใช่แล้วเมื่อกี้เรายิงเพื่อนตัวเอง ผมลืมแล้วเราใส่ชุดชุดเขียวสีชุดนี่มันบ่งบอกถึงอะไรครับ หน่วยลบอ่ะกองพันคึกคืนทอนหานคึกคักมันยิงสมัไมให้ลงได้หมถ้ายิงได้โคตรสมจริงเลยไม่ได้วะ อ่าอเยี่ยกวนตีนแล้วมึงอ่ะไอ้เนี่ยกวนตีละกวนตีละกวนตีละกวนตีละกวนตีละกวนตีละเอาระเบิดเลยทำไมมันไม่ระเบิดวะตัวเฮียอะไรเนี่ย เอาไม่ใช่ กูยิงพิธีกูตายเงียบๆเลย ตายเงียบๆรอบนี้ฟอร์มตก ตายเงียบๆเว้ย ตายเงียบๆ ตายเงียบๆ ยิงเพื่อนแม่งไอ้เฮีย ไอ้เอ้ยกูตายแง่มๆเลยดูดูเลือดกูดิไอ้เอ้ยมึงเห็นกูเป็นใครเนี่ยกราดยิงแม่งเลยกราดยิงไอ้เอี้ยตายเริ่มใหม่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราได้ต้องแปลในเรื่องตอนส่วนต้นก่อน แล้วเราถึงจะกลับมาเล่นได้โดยสนุกมั้งเรากูไม่รู้ยังพูเฮียอะไร กูแค่พูดได้บรรยากาศไม่เงียบเลยอ่านะพวกมือเนี่ยนะมึงก็วิ่งหนีกันวิ่งหนีไรเงี้ยวิ่งหนีซ้ายทีวิ่งหนีขวาทีนะจำได้ตรงนี้มันจะมีรถใช่ไหมย่าเลยย่าเลยตายซะตายซะตายซะผมว่าสงครามมันไม่ควรจะเกิดเรื่องของน้องเดือดอี้ครับผมควรจะนั่งได้นั่งแถวหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องรับแถวรับผลกรรมขนาดนี้ ย่าเลยอย่าเลยไม่ยิงแม่นยังวะ เขาเรียกว่าอิมคูฟไง ดีวิลลอบไอ้เนี่ยตอนนี้กูพัฒนาแล้วอ้าวโอ้ยิงระเบิดเลยยิงระเบิดเลยยิงระเบิดเลยตายหมดแล้วโคเดมออฟก็น่าจะแปลประมาณว่า เอ่อจัดการให้หน่อยแบบว่ายื้อเวลาไว้สักพักหนึ่งอะไรอย่างนี้มั้งว่าน่าจะแปลประมาณนั้นแหละ โอ้เลือดฉัน มันต้องหาอีกหากระสุนนึงอะใช่ว่าถึงยัง อันนี้ถึงยังังไม่ถึงหอยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะมาจอดที่ฐานมันต้องครัวเลยก้นตีหน่อยเหี้ยก้นตีน่ะมึงมาจอดที่ฐานมันทำเหี้ยอะไรอะตรงนี้มันมันมีอยู่ต่อไอ้เหี้ยกูจะตายมึง มึงควรไปทำงานแล้วก็ได้ว่าที่ไม่ใช่คนขับรถอะไรเ้าจริงอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสมรภูมิสมรภูมิ สมรภูมิ สมรภูมิสมรภูมิคิดว่าผมไปสมัครเป็นทหารได้ไหมถ้ากูไม่สมัครเราเฮียเป็นน้งเฮียทหารรับใช้ชาติเหรอไม่เรา ถ้าจะเป็นรับใช้ชาติจริงก็เป็นตำรวจดีกว่าผมว่าเขายี่ทำให้ประชาชนนี่ไงถึงไรแล้้นี่ชายแดนภัก ภาคใต้นล่ะภาคใต้นนี่ถึงถือชายแดนแล้วล่ะนี่ไงเฮ้ยพวกชุดเขียวนะไอ้พวกออกเอออย่างเงี้ยชีพเผื่อตู้งชีพเผื่อป้องกันอากาศเลยฮะเอาปืนกาดซาวไลท์เนี่ย เออสันเปาโฮเกียร์แอซินหา หารูแล้วเอาตูดเข้าไปใช่เหรอกูไม่น่าแปลงงี้นะมึงควรตีนกูว่าไหนยังมึงควรตีนกูว่าไหนหรือมายมาเขาว่าไงเนี่ยให้ผมกันเหรอกันฐานเหรอโอ้โนฟักนอดไอ้เหี้ยทำไมกูต้องทำอย่างนั้นวะอันนี้คือเพื่อนเราใช่ไหมนี่ให้กูกูเจอเดอะโฮล้วแล้วกูจะเอามาแอดอินไหม ยกูัไม่น่าแปลกันนะมันน่าจะเป็นคำด่านะผมว่าไม่ก็จะขึ้นยังไงเนี่ย ไอ้เนี้ยกวนตีนะ ไอ้เนี้ยเกมกวนตีนะ กูจะขึ้นไงเนี่ยกาวอ้าวอ้าวตายหาอะไรเลี้ยถ้ากวนตีนะฮะแปลว่าเอ้ยอ้าว ไอ้เหี้ยเดี๋ยวี้ก็ต้องเริ่มใหม่เลยเหรอ house head control to clone เงี้ยพวกเราผ่านความยุ่งเหยิง จากกองทหารเยอรมันมาแล้ว เหมือนกับว่าไอ้เฮียกูยังอ่านไม่ทันในสามรีบอะ f i r e hole and get ass in แปลว่าเราต้องลงหลุมจริงๆใช่ไหมนะไอ้เนี่ยต้องลงลงหลุมจริงใช่ไหมนะในหลุมวะกวนตีนะเนี่ยนี่กวนตีนะเนี่ย กวนตีไรเหี้ย เอออย่างน้อยมันก็เซฟเกมไม่กลัวว่าแต่เซฟเกมมันกดตรงไหนอ่ะ ไฟโฮนเกตแอซินเออเร็วดิ ไอแอนเดอร์สันมึงอ่ะกวนตีไหนเฮดช็อตแม่งเลย ไอยี่เฮดช็อตแม่งเลย เรา ไงกูเจอโฮแล้วนี่นี่นี่นี่ไอ้เหยียบคนตีดิมันอะมันมันกองพลคึกคืนทหารคึกคักนี่ไงใช่ไกูเก็ตแอดอินแล้วไอ้กูไม่สนหรอกพวกมึงพวกมึงจะเจอปัญหาใหญ่ขนาดไหนเว้ยกูทำเพื่อชีวิตตัวเองไว้ก่อนกูมันพวกเห็นเจ็ดตัวเราเยี่ยอะไรมากอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่เหรอ คือไงเอาไม่ใช่อย่างที่คิดอ่ะโงเมเซอร์มันทรูบาเมอร์เฮดดิสเพย์ให้ตามมาทางนี้ อ๋อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นมันคำหยาบ ไอ้สัตว์นั่นเป็นคำแบบพูดแบบคำสร้อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กูตามหลังเพื่อนเนี่ยไแล้วแม่งรับกระสุนแทนนี้พูดถูกก็คือมันให้เดินตามสินะ แต่กูโดนวันช็อตมึงมึงให้กูเดินตามไหมอ่ะ อย่าเลยอย่าเลยอ๋อนี่มันโดนกับระเบิดเลยอแล้วมึงเดินตามไปเชี่ยแก่นี่เหรอวะตัดลงตรงนี้ใช่ไหมเออก็แค่เนี้ยไอ้เหี้ยโง่ยิงเลยยิงเลินยิงเลินยิงเลินมึงเชื่อนะแอนเดอร์สัน PRV ที่นี่อะไรพรีเวิร์ดเหรอ เฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตช่างแม่งเลยจะยืนให้สัตว์ปวดหัวปวดหัวไอ้ไอ้ยังกูไม่เล่งแม่งละ กูไม่เล่งแม่งแล้วเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่เล่งแม่งละกูไม่เล่งแม่งละกูไม่เล่งแม่งแล้วเว้ย ว่าแต่เกมมันเสียไปตัวยังแล้วเราต้องทำอะไรต่อวะหรือว่าเราเราทำผิดจุดประสงค์ของเกม หรือเราตามผิดคนในเงี้ย หรือเราตามผิดคนในสัตว์ไอคนที่เราตามที่แฮนเดอร์สันว่าลิลี่ไอลิลี่นี่ใคร ไอลิลี่นี่ใครกิ๊กมึงเหรอปั่นไส้ยิงแม่งไอ้เนี้ยเฮ้ยยิงไม่ได้เหรอ ยิงไม่ได้เออ รีโหลดครับรีโหลดรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเฮ้ยยิงไม่ได้หรอโอ้ไม่มันเลยเฮียไม่มันเลยกูไม่เหลือกระสุนแล้วว่ะพวกแบดอะไรอ้าวตายตาเลยตาเลยนี่เป็นสงครามกลางเมืองนะฉะนั้นทุกคนก็คือฮะเดี๋ยวเอาใหม่ All war are civil wars because civil war คืออะไรน่าสีเดี๋ยสนใจมาเลย เพราะว่าทุกคนคือ พี่น้อง ผู้ชายทุกคนก็คือพี่ชายน้องชายพวกมึงนั่นแหละนะเออพวกมึงเนี่ยนะ มึงสำนึกบุญคุณชาติในที่ไอ้พวกทรพีนะฮะเกี่ยวเฮียหรอโอ้โอ้ฟักฟักนอดเนี่ยแย่สุดเลยเพิ่งเห็นกูเป็นใครไว้ที่จะ ยิงก็ยิงไม่ได้แต่อยากยิงหน้ามึงที่ผายอะไรที่อ่ะโอ้กูจะตานกูจะตานเลยกูจะตานยาเลยยาเลยกูยิงไม่เก่งอ่ะมึงทำไงได้วะไอยิงไม่เก่งตอนยิงเล่นอะไรก็ไม่เก่งเลยครับรอมันโผล่ก่อนรอมันโผล่ก่อนอันนั้นเพื่อนเราอหรหรือว่ากูไปหรือว่ามันมันให้กูไปทางนี้วะ กูเริ่มเริ่มไม่แน่ใจไอ้กวนตีละ โฮเดอร์ไลน์เหรอเอาเป็นว่าเราให้เพื่อนยิงไปก่อนแล้วกันไอ้มันชื่ออะไร มึงชื่ออะไรนะกูลืมชื่อมึงไอ้แยกตัวประกอบแล้วแอนเดอร์สันเนอะพีเวิร์ดแอนเดอร์สัน แอนเดอร์สันอะมึงหลบสะโขบกูไม่ได้หรอกสะโขบกูจะฮะ เดี๋ยวดิ อะไรน่ะ เอาเวอร์อันสไตล์เอ้ยอ่ะคงว่าดีเนี่ย ไม่ปวดกอมานคำคมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่มีแรงเขาเรียกว่าอะไรนะบุ่มกิเลสตัณหาไอ้เนี่ยอ้าวกูตายได้ไงอะแล้วเปิดหรออับราฮัมลิงคอนไอ้เฮียเอ้ยกูกูไม่สนหีสนแต่แล้วละกูวิ่งละกูวิ่งแล้วไอ้กูไม่สนมึงละไอ้เฮียไอ้ตัวประกอบไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูงงเอ้าเอ้าเฮียระเบิดนี คุยอะไรเนี่ยเฮียด้ทำไมมันแย่มึงยกกูจะเคลียร์นี่เกมนี้นะกูไม่อ่เฮียแล้วมันเซฟยังไงอ่ะคอนโทรลเอสกูตีนไอยเหี้ยวะไอ้สัส นโปเลียนไอ้เจี้ยนโปเลียนพ่อมึงไงเนี่ยวายิดไอ้จักรวรรดิโรมันน่ะไอ้มึงไงเนี่ยไอ้พวกจูเลียสซีซ่ามึงอ่ะไอ้พวกมึงไงเนี่ยพวกจูเลียสซีซ่าหายเฮีพวกที่ขับด่าใหม่ได้แล้วไอ้พวกเียจูเลียสซีซ่าหายยอย่าเลยอย่าเลยอ้าวระเบิดไม่ลงแล้วดีใจยัง เดี๋ยวไอ้เฮี้ยเซฟเกมไง กู กูไม่อยากเล่นแล้ว กูไม่อยากเล่นแล้วเซฟเกมยังไง ขอร้องล่ะไม่อยากเล่นแล้วมีวิธีใจวิจัยอะปืนอ่ะใจของฉันแปรผันไอ้เฮี้ยปืนใหม่ให้ฉันเป็นวันละโลปืนเยี่ยอะไรนะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ปืนกลเหรอ แล้วรถถังมันระเบิดยัง เรลลี่คาวิมีอะมึงใครเนี่ย มึงให้กูไปกับใคร อ้าวแอนเดอร์สันไม่ใช่เหรอไม่ใช่แอนเดอร์สันเหรอ กู กูกูไปกูกูไปผิดตัว กวนตีแล้วมึงไงเยี่ยกวนตีแล้วเนอะเริ่มกูเริ่มกวนตีละ มึงใช่จะกวนตีกูเกิดแล้วเว้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะ ไอ้ระเบิดลงแล้วว่าทำไมระเบิดถึงลง เป็นเพราะเรา เราฆ่าไอ้พวกลูกกระจอกมันไม่ทันจนมันปลาระเบิดมาหาเราอ่ะไอ้ตัวไหนที่มันโยนระเบิดใส่กูไอ้เฮียไอ้หน้าเฮียตัวไหนนะ่ะอย่าให้กูเจอนะ กูเจอกูไม่ทำอะไรมึงหรอก ไอ้เฮียเนี่ยใช้แต่กำลังพวกมึงอะไอ้ฮะ ใช้แต่กำลังไงเนี่ยโอ้ย เลือดกูเหลือน้อยแล้วนะมยิงกูให้ตายเถอะไอ้เนี่ยบ้าไปแล้วเว้ย As graveyard in northern France where all the dead boy from the day are buried ทางเหนือของฝรั่งเศสเป็นที่ที่เด็กวิชาดีตายจากสงครามถูกฝัง โอ้ว่ามันน่าเป็นวลีอะไรอย่างบาบาร่าคิงโซเวอร์ คิงโซเจอร์ใช่ไหมมีคิงโซเจอร์คิงโซเจอร์สำเนียงไทยด้วยนะ ไม่สำเนียงไทยไม่ได้นะต้องคิงโซเจอร์ต้องรับความเป็นไทย ไอ้เฮี้ยนั่นหรือเปล่าเนี่ย ที่มันเล่นเหลี่ยมกูอะไอ้เฮี้ย ไอ้หน้าเฮี้ยที่ กูจะยิงมึงดีกว่ามึงจะตายไว้เฮียรถถังหัวคุยกูจะยิงมึงดีกว่ามันจะระเบิดเลยกูจำได้กูเคยเล่นคอร์ดิตี้โมบายอยู่ เรื่องแค่นี้กูทำได้นะ แค่ยิงไงมึงแค่ระเบิดสินะ บนหัว โอ้กูจะตานแล้วเนี่ยไอ้เียไอ้ยังไม่เชื่อกูยิงเลยนะมึงอ่ะ แล้วมันมันยิงทะลุต้นไม้ไม่ได้หรอไม่ไม่เหมือนภาคโมบายหรอ อ้าว ไอ้ยี่ข้างกูอยู่ไหนน่ะ ไอ้ไอ้ยี่สับนอนเป็นศพเลยยี่